เป็นอย่างไรบ้าง ครับสำหรับคลิปวิดีโอที่ผ่านมา 2 บทนะครับในเรื่องของอการประกอบเครื่องแล้วก็เรื่องของการศึกษาระบบการทำงานของตัวคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งที่เรียนผ่านไป 2 บทนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับ ในเรื่องของการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการที่จะติดตั้งตัวตัวระบบปฏิบัติการและตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับและ ในบทนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของอการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบปฏิบัติการหรือตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยเมื่อเราประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะต้องทำการตั้งค่าข้อมูลเบื้องต้นในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับ นั่นก็คือที่เราเรียกว่าการตั้งค่าไบออสนะครับตั้งค่าไบออสของเครื่อง ทีนี้ตัวไบออดนี่คืออะไรนะครับตัวไบออดก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมนะครับดูแลการทำงานของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลการทำงานอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและเป็นซอฟต์แวร์ที่ดูแลแล้วก็แจ้งให้กับผู้ใช้งานได้ทราบว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนมีปัญหาบ้างนะครับซึ่งตัวการเซตอัพ ตัวค่าของไบออดเนี่ยเราจะต้องทำหลังจากที่เราประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับนั้นในบทที่3นะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องแรกก็คือการเซตค่าไบออดนะครับ เรื่องที่ 2 ก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการนะครับ เรื่องที่ 3 ก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับนั้นในบทนี้ในคลิปแรกนี้ของบทที่ 3 ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าไบออดที่ว่านะครับ ั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ ครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของอการตั้งค่าไบออดนะครับหลังจากที่เราได้ประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับ แล้วเราก็มาทำการเปิดเครื่องเพื่อที่จะตั้งค่าไบออดนะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดเครื่องนะครับ แล้วหลังจากนั้นมันจะให้เรากดปุ่ม delete นะครับ เราต้องกดให้ทันนะครับจะเข้าสู่หน้าจอตัว BIOS Setup Utility ตัวนี้นะครับนะรบซึ่งซึ่งเครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความเร็วค่อนข้างสูงดังนั้นผู้ใช้งานนะครับ ก็ต้องกดให้ทันนะครับ กดปุ่ม delete ให้ทันนะครับอัน นี้ต้องกดให้เร็วด้วยนะครับเมื่อเมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้แล้วมันก็จะมีเมนูหลักๆอยู่นะครับทั้งหมด 8 เมนูนะครับ ก็จะมีเมนูเมนนะครับ เมนูแอดวานซ์นะครับ เมนูพาวเวอร์นะครับ เมนูออเทนติเคชันนะครับ เมนูซิเคียวริตี้นะครับ เมนูบูตบูตออปชันนะครับ แล้วก็เมนูเอ็กซิสนะครับครับ ทีนี้เรามาดูแต่ละเมนูกันนะครับ เริ่มตั้งแต่เมนูเมนก่อนนะครับ เมนูเมนเนี่ยเป็นเมนูที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัว เมนบอร์ดนะครับของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆนนะครับมันก็จะมีข้อมูลอะไรบ้าง เช่นเวอร์ชันของตัวไบออดนะครับเรื่องของออแสดงยี่ห้อ หรือว่าแสดงค่ายของตัว CPU นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Intel นะครับ Core i5 นะครับแล้วก็สถานะตัวเมมโมรีหรือแรมนะครับที่มีขนาดแรมในเครื่องนี้ก็จะมี 8 g b นะครับ ทีนี้ในในหน้าจอเมนเนี่ยเราผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ 2 เมนูย่อยเท่านั้นนะครับก็คือเมนูเดทและก็เมนูไทม์นะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้โดย โดยเราสามารถใช้แป้นคีย์บอร์ดพิมพ์ตัวเลขเข้าไปได้เลยนะครับ พิมพ์เสร็จแล้วก็ Enter นะครับสมมุตินะครับเราเลือกเป็นตั้งค่าวันนะครับตั้งค่าวัน สมมุตินะครับก็เริ่มเป็นสมมุติเราเลือกเป็นวันที่ 6 อย่างเงี้ยครับก็จะเป็น06 06 เสร็จแล้วกด enter นะครับมันก็จะเลื่อนมาเป็นเดือนนะครับก็ใส่เดือนเข้าไปนะครับเสร็จก็กด enter อีกนะครับเพิ่มสไตล์เสร็จแล้วก็กด enter อีกนะครับทีนี้ถ้าจะเลื่อนลงมาก็ใช้ arrow key หรือว่าตัวปุ่มลูกศรขึ้นลงนะครับ หรือไม่ผู้ใช้ก็จะดูด้านขวานะครับด้านขวามือของของจอนะครับ ด้านขวาล่างจะมีคู่มือการใช้งานสองตัว ตัวการเข้ามาเซดัมไบออดตัวนี้นะครับ ในเมนูย่อยเวลาก็เช่นเดียวกันนะครับ เราก็ใช้ตัวเลขคีย์เข้าไป สมมุติเวลาไม่ตรงเราก็คีย์เข้าไปนะครับคีย์เสร็จก็กด enter นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับ ทีนี้นั่นคือเมนูเมนนะครับถัดมาเป็นเมนูแอดวานนะครับแอดวานตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ พวกชิปเซตต่างๆ ที่ประกอบอยู่บนตัวเมนบอร์ด แล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับ อันนี้ไม่รวมถึงตัว CPU นะครับ ตัวชิปเซตอย่างนี้ก็เป็นชิปเซตที่เป็นตัวช่วยนะครับของตัว CPU นะครับ ก็จะมีให้ข้อมูลต่างๆนะครับ เกี่ยวกับ CPU ของการ์ดจอ หรือเกี่ยวกับ CPU ที่เป็น CPU ตัวช่วยให้ CPU หลักในการทำงานนะครับโอเคนะครับ ส่วนที่ 3 ก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับที่จะต้องเซตอัพให้เขาว่าเขาจะต้องส่งข้อมูลออกทางพอร์ตนะครับชนิดใดบ้างเช่น 3F8 2F8 IRQ4 IRQ3 ตรงนี้นะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับ แก้ไขอะไรมันแค่ให้แสดงให้เห็นนะครับว่าเขาใช้พอร์ตอะไรในการสื่อสารกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่อยู่ข้างนอก นะครับ หรือมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เซตอัพหรือบิวอินอยู่บนเมนบอร์ดตัวนี้นะครับ หรือที่เราเรียกว่าออนบอร์ดนะครับ เช่นตัว SATA นะครับ ตัวที่พอร์ตที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างตัวฮาร์ดดิสนะครับกับระบบนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของพอร์ต SATA นะครับ หรือพอร์ตที่ใช้ควบคุมพอร์ต USB ทั้งหมด ทั้งระบบนะครับ ก็จะปรากฏอยู่ในนี้ นะครับนะครับเราไม่จำเป็นต้องแก้ไขนะครับ เนื่องจากว่าเขาติดตั้งมาให้แล้วก็ทำการเซตอัพมาให้จากโรงงานแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็น PC Health นะครับ PC Health Status ตัวนี้นะครับเเวลาจะเลือกแต่ละเมนูก็กด Enter ครับเข้าไปนะครับ PC Health ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของให้ดูว่าการทำงานของ CPU หรือการทำงานของตัวระบบไฟในในเครื่องนี้ครับ มันเป็นยังไงบ้าง เช่น อุณหภูมิของตัว CPU เท่าไหร่แล้วนะครับที่ใช้งานไปนะครับสมมุติว่าตอนนี้ตัวเครื่องนี้ก็ใช้งานไปที่ 38 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็รับตัวไฟนะครับ ไฟฟ้าที่วิ่งเข้าสู่เมนบอร์ดนะครับไฟในคอมพิวเตอร์ก็จะมีขนาด 12 โวลต์และ 5 โวลต์นะครับ ก็จะมีแสดงสถานะว่าตอนนี้ไฟอยู่ระดับไหนนะครับ หรือการทำงานของตัวพัดลม ระบายความร้อนนะครับพัดลมระบายความร้อนเราสามารถที่มาดูได้ว่าความเร็วรอบมันเท่าไหร่มันตกไปจากสเปคเดิมหรือไม่นะครับถ้าตกมากๆ ก็ทำให้ CPU เกิดความร้อนเกิดขึ้นได้นะครับนั้นเราก็จะทำการเปลี่ยนตัวพัดลมระบายความร้อนได้นะครับ ส่วนเมนูอื่นก็ไม่ต้องไปแก้ไขนะครับตรงนี้นะครับนั่นคือส่วนของ a d v a n c e นะครับ ถัดมามาดู ส่วนของ power บ้างนะครับ power ตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมื่อเราเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยจะให้อุปกรณ์ตัวไหนทำงานบ้างนะครับก็จะมีให้ตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วด้วยนะครับอันนี้นะครับเช่นจะให้เมาส์หรือคีย์บอร์ดนะครับทำงานโดยอัตโนมัตินะครับหรือพวกของพอร์ตหรือสล็อตต่างๆนะครับที่ที่เราเสียบ อุปกรณ์ต่อพ่วงลงไปให้มีการทำงานสตาร์ทขึ้นมาทำงานโดยอัตโนมัตินะครับ พวกนี้เมื่อเมื่อตอนเปิดเครื่องนะครับแต่มันจะอยู่ในส่วนของเมนู power นะครับต่อไปเมนูถัดมาก็จะเป็น authentication นะครับเกี่ยวกับเรื่องของออการระบุตัวตนในการใช้งานของของเครื่องนี้นะครับ อันนี้ไม่ไม่มีให้ให้เซตค่านะครับตัวนี้ แต่ถ้าเราต้องการที่จะ รักษารักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวตัวการแก้ไขตัวไบออดนี้จะมีอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูถัดไปนะครับ ก็คือตัวเมนู security นะครับ security ตัวนี้เนี่ยท่านผู้ใช้ต้องระวังนิดนึงนะครับ ถ้าเราเซตค่า username และ password นะครับเซตค่าเข้าไปแล้วให้สำหรับ supervisor หรือว่าผู้ใช้ก็ดีนะครับ เมื่อเซตค่าไปแล้วต้องต้องจำให้ได้นะครับนั้นถ้าจำไม่ได้เนี่ยจะต้องมีการรีเซตค่าของ ทุกอย่างที่อยู่ในใบอ่อนนี้ทั้งหมดนะครับนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ ก่อนที่จะตัดสินใจที่จะใส่ค่าหรือว่าตั้งค่ายูสเนมพาสเวิร์ดในการที่จะเปิดเข้ามาแก้ไขตัวใบออดพวกนี้ก็คิดให้ดีนะครับ แล้วก็จำไว้ให้แม่นนะครับงั้นตรงนี้ผมจะไม่เซตไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาในการใช้เมนูต่อไปนะครับก็ ให้เรียนรู้กันแค่ว่าตัวนี้ก็คือตัวเมนู Security นะครับ เมนูถัดมาครับเป็นเมนู Boot Option เมนูนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับ เมนูนี้จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือก boot เครื่องหรือเริ่ม start อ่านข้อมูลที่เป็นตัว Windows เนี่ยจากไร e ไหนนะครับจากฮาร์ดดิส์ลูกไหนนะครับถ้าเรามีฮาร์ดดิส์หลายลูกนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกนะครับก็คือ first boot เนี่ย First Boot Device ส่วนมากจะตั้งไว้ที่ฮาร์ดดิสต์ลูกหลักนะครับในที่นี้ก็จะเป็น ST นะครับ 1000DMO อะไรเงี้ยครับ ก็คือฮาร์ดดิสตัวนั้นนะครับหรือไม่ก็ถ้าอยากจะตั้งค่า ก็กด Enter เข้าไปนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับเห็นไหมฮะมีให้เลือกหลาย หลายดีไวซ์นะครับหลายอุปกรณ์ที่จะให้เลือกเป็นบูตครั้งแรกนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะติดตั้ง Windows ใหม่ เราก็จะเลือกเป็นตัว ที่เป็นร r i v ีดีนะครับถ้าเราติดตั้งจากตัว CD แต่ถ้าเราติดตั้ง Windows ตั้งติดตั้งระบบปฏิบัติการที่มาจากตัว USB ก็จะเรียกเป็น Removable Device นะครับหรือถ้าต่อระบบแลนอยู่เราอาจจะเลือกเป็นบูตจากตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเลือกเลือกระบบแลนตัวนี้นะครับนะครับนั่นคือ first boot device second boot คือตัวไหนสมมุติว่า first boot เนี่ย หาแล้วหาฮาร์ดดิสไม่เจอก็ลงมาหาที่ Second Boot ก็คือหาที่ไดซีดีลอมนะครับ แล้วก็ Third Boot นะครับแล้วก็ Fourth Boot ตัวนี้นะครับ เราสามารถตั้งได้นะครับ ส่วนเมนูย่อยถัดมาก็เรียกว่า Hard ดิสไรฟ์ไพรออริตี้นะครับ ลองมาดูนะครับฮาร์ดดิสไรฟ์ไพรออริตี้นะครับก็ให้เลือกว่าฮาร์ดดิสตัวไหนเป็นฮาร์ดดิสตัวหลัก เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ว่ามีฮาร์ดดิสตัวหลักแล้วก็ให้เลือกเป็น First Boot นะครับนะครับ หรือจะเป็น Optical Drive นะครับ Drive ที่เป็น CD-ROM หรือ DVD-ROM นะครับนะครับ หรือจะเป็น Removable Drive หรือจะเป็น Network Drive ตัวนี้ให้ทั้ง 4 ตัวเนี่ยให้เซตเป็น Priority ก็คือให้เซตเป็นตัวหลักนะครับพอเซตเป็นตัวหลักปุ๊บเนี่ยตัวเมนบอร์ดตัวนี้มันจะเลือกเป็น First Boot อัตโนมัติทันทีนะครับ แล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่เราจำเป็นอาจจะต้องใช้ก็คือเมนู Boot เมนูนะครับ บูตเมนูในที่นี้คือเราเวลาเราจะบูตเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเข้ามาเซตค่าในตัวไบออดก็ได้นะครับ เลือกเป็นบูตเมนูแล้วก็ตั้งค่าเป็น enable นะครับตั้งค่าเป็น enable ตัวนี้นะครับ ที่หน้าจอมก็จะขึ้นให้เรากดว่าเราจะเข้ามาปุ๊บให้กด F12 เพื่อที่จะเข้าบูตเมนูนะครับบูตเมนูก็จะมีให้เลือกว่าบูตจากตัวไหนทั้ง 4 ตัวที่กล่าวมาแล้วนะครับโอเคนะครับนั้นเมนูอื่นก็ไม่ ไม่ต้องแก้นะครับโอเคนะครับ เมนูสุดท้ายก็คือเมนู Exit นะครับ Exit ตัวนี้ก็คือเมนูที่ให้เราออกจากตัว b i o u Setup Utility ตัวนี้นะครับมันก็จะมีเมนูย่อยเลือกเยอะเลยครับ ที่หลักๆที่เราใช้ก็คือ Save and Exit Setup นะครับ ก็คือเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเซตอัพเสร็จแล้วเราก็ต้องเซฟเซฟเสร็จแล้วก็ Exit ออกจากตัวนี้เพื่อจะเข้าเพื่อที่จะบูตเข้าสู่ระบบนะครับหรือไม่เซฟนะครับ Discard เซฟเชนตรงนั้นไม่เซฟหรือเซฟอย่างเดียวไม่ออกนะครับหรือไม่ไม่เซฟเลยนะครับหรือเมนูอีกเมนูก็คือ โหลด default setting ก็คือ โหลดตัวที่เขาคอนฟิกหรือเซตอัพมาจากโรงงาน เพื่อที่จะตั้งค่าระบบใหม่ทั้งหมดนะครับ ส่วนที่เหลือก็คล้ายๆกันนะครับ save as user default setting แล้วก็ดยูเ user default setting นะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราพร้อมที่จะ เซฟแล้วก็ Exit ล้วก็เลือกเมนูแรกนะครับเลือกเป็น Yes นะครับพอเรากด Yes ปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการรีบูตเครื่องครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะมีเสียงปี๊บขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วก็เข้าสู่หน้าจอนะครับแล้วก็ไบออดตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับก็จะเข้าไปใช้ในกระบวนการของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไปนะครับและนี่ก็เราเลือก Priority เป็น Hard Disk Boot เข้าสู่ตัว Windows นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่มีเออร์ร์นะครับแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนที่ทำงานไม่ปกตินะครับแต่เมื่ออย่างหนึ่งนะครับตัวไบออดตัวนี้จะเป็นตัวที่เช็คการทำงานของตัวอุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ว่าทำงานปกติหรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows แบบนี้นะครับ อันนี้คือเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานต่อไปนะครับ ครับเป็นอย่างไรบ้างครับ ในคลิปวิดีโอนี้ในเรื่องของการตั้งค่าไบออสนะครับทำให้เราผู้เรียนเนี่ยได้รู้ว่าก่อนที่เราจะให้เครื่องทำงานเนี่ยมันจะต้องตั้งค่าอย่างไรบ้าง ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้รู้จักอะไรบ้าง เช่น ได้รู้จักตัวฮาร์ดดิสได้รู้จักของตัว CD-ROM นะครับได้รู้จักของตัว CPU RAM นะครับ รวมไปถึงการตั้งค่าวันที่นะครับ วันที่เดือนปี แล้วก็เวลาให้ตัวเครื่องวีเดอร์เนี่ยทำงานตามวันที่และเวลาที่ถูกต้องนะครับนะครับนั้นก็มันก็จะอยู่ในบทนี้ทั้งหมดนะครับเรียนไปแล้วนั้นในคลิปวิดีโอถัดไปจะเป็นในเรื่องของการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการนะครับ ติดตามนะครับ